ก่อนที่จะไปรับชม ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ จากช่องเรา แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไป ยาวๆ คู่รักที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีมันถึงโอกาสเหมาะเจาะสักทีที่เราสองคนนี้จะต้องแต่งงานกัน ซึ่งพิธีการแต่งงานแต่ละประเทศ มันก็จะมีรายละเอียด รวมไปถึงขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป โดยในระหว่างพิธีการสมรสมันก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมไปถึงแขกในงาน แล้วมันก็แน่นอนเลย ว่างานแต่งบางที มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป บางงานก็พังไม่เป็นท่าเลยก็มี โดยในคลิปวิดีโอนี้ ผมจะพาไปรับชม งานแต่งที่เละไม่เป็นท่าและจบลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซึ่งแต่ละเหตุการณ์จะพังพินาศขนาดไหนถ้าพร้อมแล้ว ไปชมกันเลย let's go งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่ 1 เจ้าสาวเปียกแฉะไม่เป็นท่าส่วนเจ้าบ่าวคว้าไว้ไม่ทัน ย้อนกลับไปในปี 2008 เป็นงานแต่งบ่าวสาวคู่หนึ่ง ที่กำลังเป็นกระแสทางอินเทอร์เน็ต เรียกได้ว่าช่วงนั้นคลิปนี้ดังมาก ในระหว่างที่คู่บ่าวสาว กำลังแลกเปลี่ยนคำปฏิญาณบนโพเดียมบริเวณสระว่ายน้ำในระหว่างที่ปุโรหิตขอแหวนจากผู้ชาย สิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับก็เกิดขึ้นเลย ชายคนที่ถือแหวนมาดัน สะดุดขั้นบันได ไปตะคุบกบใส่เจ้าสาวเฉย จึงทำให้เจ้าสาวนะครับเสียการทรงตัวต้มลงสระว่ายน้ำสัตว์กระเซ็น ซึ่งในจังหวะนี้เจ้าบ่าวความไม่ทันจริง ๆ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วเกิน และสืบเนื่องมาจากเจ้าสาว เธอดันยืนหมิ่นไปหน่อยโดน ตะคุบกบใส่นิดเดียว ไงหลังล้มตึมไปเลย งานแต่งสุดเฟลแนนดับที่ 2 สุนัขฉี่ใส่กระโปรงเจ้าสาวอือหือเหม็นชึง งานแต่งของบ่าวสาวคู่นี้ได้ถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่าย เชิญแขกมางานไม่กี่สิบคนเอง โดยเจ้าบ่าวนะครับจูงสุนัข2ตัว ซึ่งเป็นสุนัขที่เขารักมากวันนี้เป็นงานแต่งทั้งที ก็เลยจูงเพื่อนซีมาเดินเล่นด้วย ซึ่งในขณะเดียวกัน จู่ๆก็มีน้องหมาตัวสีขาวเดินเข้ามาขอตีสนิทกับหมาเจ้าบ่าวสงสัยน้องหมาคงตกใจ ที่โดนหมาเจ้าบ่าวตามตื้อขอดมตู่มันจึงตัดสินใจเดินไปหาเจ้าสาวพร้อมกับฉี่เพื่อปล่อยกินจองเขตแดนในช็อตนี้แขกที่มาร่วมงานก็ต่างพากันหัวเราะใหญ่ มันอั้นขำไม่ไหวจริงๆ แทนที่งานแต่งของเธอเจ้าสาวจะต้องสวยที่สุดนี่ กลับเป็นเจ้าสาวที่เหม็นที่สุดไปเลย ซึ่งเธอนะครับก็ไม่ค่อยโอเค แต่ทำไงได้ล้ะมันฉี่ไปแล้วทำได้เพียงแต่ขำกบเกลื่อน แต่ใจจริงผมว่าโกรธมากเลยเนี่ย งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่3คู่บ่าวสาวสลับร่างกัน บ่าวสาวคู่นี้ ได้จัดงานแต่งบนเทือกเขาที่มีความสูง โอ้โหยิ่งสูงยิ่งลมแรงซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจับมือให้คำมั่นสัญญากันอยู่ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติหลายสิบคน โดยในระหว่างนั้นเองก็ได้มีลมพายุลูกใหญ่ที่พัดมาจากทิศใต้ได้เสยผ้าโพกหัวของเจ้าสาวริ้วเลี้ยวไปใส่หัวเจ้าบ่าว จังหวะมันช่างเหมาะจอจริงๆ ในช็อตนี้ผมฮาขี้แตกแขกผู้มีเกียรติก็อดขำไม่ได้ งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่ 4 เจ้าบ่าวฉีขาเป้าแตกกลางงาน งานสมรสของบ่าวสาวคู่นี้จัดงานค่อนข้างใหญ่โตโมโหลานเอาเรื่องแขกรับเชิญในงานหลายร้อยคนก็ต่างส่งสายตามมายังคู่บ่าวสาวที่เดินเปิดตัวมาอย่างสมบูรณ์แบบในจังหวะนี้เจ้าบ่าวก็ได้ใจคนหลั่งไหลมางานเยอะขนาดนี้ขอโชว์เหนือหน่อยนี่แหน่ฉีกขาโชว์ซะเลยไอ้ยากางเกงฟิตจัดเป่าแตกดังควักหืออายจริงๆในจังหวะนี้แขกในงานก็พากันขำใหญ่ในส่วนของเจ้าสาวก็เดินนำหน้าไม่รอเจ้าบ่าวเลยสงสัยเธอจะอาย งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่5โอซาร่าแหวนตกลงล่อง เป็นช่วงเวลาที่ฝันร้ายที่สุดสำหรับเจ้าบ่าวคนนี้ท่ามกลางเสียงดนตรีที่บรรเลงอยู่ เพื่อนเจ้าบ่าวที่ชื่อว่าเจมได้เกิดทำแหวนตกลงไปในร่อง ในขณะที่กำลังยื่นแหวนให้เจ้าบ่าวโอ้โห ในช็อตนี้เป็นใครก็หัวเสีย ตกลงไปขนาดนี้จะหาเจอไหมเนี่ย แขกรับเชิญประมาณ 80 คน ก็ต่างร้อง โอ้ไม่ แต่ว่ามันก็สายเกินไป เพราะว่าพื้นนะครับมันเกิดมีร่องไม่สามารถควักออกมาได้ แต่สิ่งที่น่าชื่นชมเลยก็คือ ให้เราสังเกตที่เจ้าบ่าวชายคนนี้ไม่มีท่าทีจะโกรธเลยแถมยังหัวเราะซะด้วย แล้วก็เดินเข้าไปกอดตบไหล่เพื่อนชาย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมจริงๆ แต่จะว่าไปจะเอาแหวนไหนมาขอเจ้าสาวแต่งงานกันละทีนี้ ซื้อมาแค่อันเดียวซะด้วยว้าวว้าว There's actually cracks in the floor here to งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่ 6 เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้อนเค้กกันอย่างโหด เหมือนโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน พิธีการจัดงานแต่งส่วนใหญ่ของต่างประเทศ จะต้องมีก้อนเค้กสีขาว เพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์โดยเจ้าสาวเจ้าบ่าวของเหตุการณ์ในอันดับนี้ ได้ตัดเค้กออกมาคำหนึ่งเพื่อจะมาป้อนกันอย่างสวีทแต่ที่ไหนได้ ต่างคนต่างยัดใส่ปากกันอย่างแรง ในส่วนพลังของเจ้าบ่าวยัดแรงไปหน่อยเจ้าสาวนี่หงายท้องตึงเลยกว่าจะรู้สึกผิดก็สายไปซะแล้ว เป็นผู้ชายต้องยอมสิไม่ทราบว่าหลังจากงานจบลง ฝ่ายชายคงโดนหลายกระถงแน่ๆเจ้าสาวคงใส่ยับแน่นอน งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่ 7 สาวสเก็ตบอร์ดพูดไม่ออกเพราะเธอจุกอยู่ จ้าเบ่าในอันดับนี้เขามีจิตใจที่ชอบสเก็ตบอร์ดอย่างมากเลยพอถึงในวันงานแต่งงานเจ้าสาวนะครับจึงอยากเซอร์ไพรส์เจ้าเบ่าเธอเลยผสมผสานระหว่างงานแต่งของเธอ กับสเก็ตบอร์ดที่สามีชื่นชอบจับมารวมกันฟิวชั่นกันเลย แต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับก็เกิดขึ้นน่ะโดยในระหว่างที่เธอได้ใส่สเก็ตบอร์ดกับเดอะแก๊งเจ้าเบ่าสงสัยกระโปรงเธอยาวไปในขณะที่กำลังใส่ดันสะดุดล้มเฉย ในจังหวะนี้เดอะแก๊งทุกคนเบรกเอียดอกไม้ในมือเธอนี่แตกกระจาย แต่จะว่าไปเจ้าสาวคนนี้เธอมีความตั้งใจอย่างมากขนาดรู้ว่าตัวเองเล่นไม่เก่งแต่ก็ยังฮึดสู้ทำเพื่อสามี ีงานแต่งสุดเฟลแนนดับที่ 8 เจ้าสาวตบเจ้าบ่าวกลางงานแต่งเพราะเนื่องจากแมลงวันตัวเดียว พิธีงานแต่งที่ถูกจัดขึ้น จะต้องมีการเตรียมการมาอย่างดีทำตามขั้นตอนและสคริปเพื่อให้ทุกอย่างนะครับ ราบรื่นแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยที่เรานะครับไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน อย่างเช่นงานแต่งของบ่าวสาวคู่นี้ ในระหว่างที่บ่าวสาวยืนทำพิธีท่ามกลางสคกิีพยานนับร้อยจู่ๆเจ้าสาวก็เห็นสิ่งผิดสังเกต ที่บินวนไปวนมาบนหน้าเจ้าบ่าวซึ่งมันก็คือแมลงวันตัวป่วนนี่เอง เจ้าสาวนะครับเห็นหน้าเจ้าบ่าวท่าทีไม่ดี จึงจัดการตบไปหนึ่งทีโอ้โหแมลงวันบี้ต่อหน้าเลยพอหลังจากตบสำเร็จเจ้าสาวก็ยื่นมือมาโชว์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอสามารถ ารถดูแลเจ้าบ่าวได้ เจ้าบ่าวคนนี้โชคดีจริง ๆ ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวแมลงวันมากวนใจ งานแต่งสุดเฟลในอันดับที่ 9 เจ้ายีราฟคอยาวมาฉกหมวกเจ้าบ่าวเฉย เหตุการณ์สุดฮาแนนดับนี้ได้เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นเหมือนสถานที่ ไว้ถ่ายงานแต่งโดยเฉพาะเลย ในขณะที่บ่าวสาวกำลังโพสท่าเจ้ายีราฟคอยาวใหญ่ล่ำกล้ามโต สงสัยมันจะหิว มันเลยเอาปากไปคาบหมวกเจ้าบ่าวเพื่อหวังจะเอามากิน ในจังหวะนี้เจ้าสาวเห็นท่าทีไม่ดี มันดึงแรงขนาดนี้สงสัยหมวกหลุดแน่นอนเธอจึงตัดสินใจดึงหมวกแย่งกับมันแต่ว่าพลังยีราฟมันเยอะเอาเรื่องผู้ช่วยที่กำลังถ่ายนะครับจึงต้องวิ่งเข้ามาช่วยเจ้าสาวดึงคนเดียวไม่ไหวอ่ะส่วนเจ้าบ่าวก็ไม่สนใจอะไรเลย มันอยากดึงปล่อยมันดึงไป Give her, give her a hug right there. h e o I n t e h he's o o oh, looking. There you go. Oh no! there you go. There. Oh. Okay. Yeah. You're okay. Yeah, p o b a b l y he's fine. He's fine. Is he okay? No, he's fine. He's fine. Okay. Did we get that? I h o p e we got that. Yes. ทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปต่อได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะ และใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ ไปกดซับช่องนี้ไว้ได้เลย รับรองโคตรจะฟิน